กรอบยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ประเด็นหลักด้านคนพิการ องค์การสหประชาชาติประมาณการว่า ในโลกนี้มีคนพิการอยู่ 650 ล้านคน หรือร้อยละสิบของประชากรโลก และในจำนวนนี้ร้อยละ60อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นั่นหมายถึง มีคนพิการประมาณ 400 ล้านคนในภูมิภาคนี้ ที่ต้องการการสนับสนุนเพื่อให้สามารถอุปโภคสิทธิขั้นพื้นฐานของตน และการเข้าถึงโอกาสต่างๆ คนพิการส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาความยากจนและมีสภาพความเป็นคนชายขอบ ของสังคมกระแสหลัก ปัญหาเรื่องข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมทางด้านการเคลื่อนไหว และการคมนาคม การบริการด้านสุขภาพ การได้รับการศึกษาที่เหมาะสม การเข้าถึงข่าวสารและสื่อต่างๆ รวมทั้งโอกาสในการจ้างงาน ยังคงเป็นปัญหาท้าทายที่รัฐบาล และผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจ เพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพของตน ได้มีความพยายามทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค พื่อส่งเสริมสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมของคนพิการ ด้วยเป้าหมายสูงสุดที่จะทำให้คนพิการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้มีการรวมข้อกังวล และประสบการณ์ของคนพิการไว้ในนโยบาย และข้อบังคับในทุกมิติของประชาคมอาเซียน พื่อให้มั่นใจว่าคนพิการทุกคนสามารถเข้าถึง และได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในตลาดแรงงาน แผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยคนพิการ WPA สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติ ให้การรับรองเป็นยุทธศาสตร์ระดับโลกว่าด้วย การส่งเสริมสิทธิคนพิการ เพื่อขยายขอบเขตการป้องกันความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และโอกาสที่เท่าเทียม คณะกรรมาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ได้มีมติรับทศวรรษคนพิการสากลแห่งเอเชียและแปซิฟิก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือ และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ปัญหาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยเฉพาะเรื่องการมีส่วนร่วมและความเท่าเทียมของคนพิการ กรอบการปฏิบัติงานแห่งสหัสวรรษจากทะเลสาบบีวา BMF กึ่งกลางของกรอบการปฏิบัติงานแห่งสหัสวรรษจากทะเลสาบบีวา BMF Plus 5มีเป้าหมายการสู่สังคมบูรณาการ ปลอดจากอุปสรรคและตั้งอยู่บนฐานสิทธิสำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานด้านคนพิการ จากแนวคิดเวทนานิยม มาเป็นฐานแนวคิดฐานสิทธิถึงแม้จะมีความพยายามที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมด้านโอกาสและคุณภาพชีวิตคนพิการ แต่ทว่า ยังไม่มีกลไกในการขับเคลื่อนงานในระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาคอย่างพอเพียง เพื่อบรรเทาความยากจน และการเลือกปฏิบัติอุปสรรคต่างๆ ที่สำคัญที่คนพิการมักจะเผชิญ ซึ่งจะนำไปสู่การไม่สามารถมีส่วนร่วมในการทำงานด้านเศรษฐกิจ และสังคมได้อย่างเต็มที่ อุปสรรคด้านกายภาพและสถาปัตยกรรม ซึ่งจำกัดโอกาสให้การเข้าถึงและใช้สิทธิพื้นฐานการมีส่วนร่วมในชุมชน และการเป็นสมาชิกที่สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ อุปสรรคด้านทัศนคติ ซึ่งผลักดันให้คนพิการกลายเป็นคนชายขอบที่สุดโต่งที่สุด ในบรรดาคนชายขอบทุกกลุ่ม การไม่สามารถเข้าถึง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT รวมทางเทคโนโลยีเครือข่ายช่วย รวมทางเทคโนโลยีเครื่องช่วย AT ซึ่งทำให้มีช่องว่างมากขึ้นระหว่างคนรวยกับคนจน และทำให้เกิดการถูกกีดกันทางสังคม อัตราการไม่รู้หนังสือของคนพิการ ซึ่งเป็นอัตราที่สูง และมีข้อจำกัดในเรื่องการจัดการศึกษาที่เหมาะสมให้แก่คนพิการ อุปสรรคในเรื่องของระบบ ในบางประเทศไม่มีกฎหมาย นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสม อัตราการว่างงานที่สูงในกลุ่มของคนพิการ เนื่องจากการไม่รู้หนังสือ ขาดประสบการณ์ในการทำงาน และขาดโอกาสในการทำงาน ทศวรรษคนพิการอาเซียน 2011ถึง2020 สู่สังคมบูรณาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายคนพิการ การพัฒนาแบบบูรณาการและสังคมที่เท่าเทียม รัฐภาคีอาเซียน จึงประกาศให้ปี 2011ถึง2020 หรือพุทธศักราช 2554 ถึงพุทธศักราช 2563 เป็นทศวรรษคนพิการอาเซียน โดยจะมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริม สร้างความเข้าใจ และศักยภาพของภาคี ในการทำงานด้านคนพิการ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรคนพิการ DPO เพื่อการพัฒนาด้านงานของคนพิการต่อไป การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสิทธิคนพิการ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ CRPD ประเทศผู้ประสานงาน ประเทศไทยและประเทศลาว อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปีพุทธศักราช2551 เป็นอนุสัญญาสากลฉบับแรกที่เกี่ยวข้องกับคนพิการโดยตรง เพื่อส่งเสริมสังคมบูรณาการ และตั้งอยู่บนสิทธิ เพื่อส่งเสริมสังคมบูรณาการ และตั้งอยู่บนฐานสิทธิ และเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมของคนพิการ ด้วยวิธีที่สอดคล้องกับความต้องการ และสถานการณ์ของคนพิการ นับถึงปัจจุบันประเทศในอาเซียนที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว ได้แก่ ประเทศลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และประเทศไทย ส่วนประเทศที่ลงนามแล้วได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่าและเวียดนาม เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ที่ทำงานด้านคนพิการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิคนพิการ และมีความเข้าใจอนุสัญญา รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ และปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเผชิญ การประเมินโครงการสำหรับคนพิการ เป็นโครงการภายใต้การนำของประเทศฟิลิปปินส์จากกรอบยุทธศาสตร์เพื่อสร้างเวทีในรัฐภาคีอาเซียน ในการที่จะร่วมมือกันในด้านเทคนิค เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เกี่ยวกับการให้บริการทางสังคม รวมทั้งการพัฒนากลยุทธ์และแผนการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการให้บริการช่วยเหลือสังคม โดยภาครัฐและองค์กรเอกชนที่ให้บริการแก่คนพิการ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะและกลยุทธ์ในการเป็นตัวแทน เพื่อพิทักษ์สิทธิของคนพิการ ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านของคนพิการเป็นหลัก การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน ในอาเซียนของประเทศผู้ประสานงาน ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมแก่การนำมาใช้ในภูมิภาคนี้ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่เน้นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น และในชุมชน และเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว เพื่อเป็นการส่งเสริมงาน ฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยชุมชนภูมิภาคการประชุมเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนแห่งเอเชียแปซิฟิก เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน ให้เป็นต้นแบบของการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในภูมิภาคนี้ และเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนพิการด้วย